จะเป็นเรื่องของการบันทึกรายการบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคา แล้วก็ราคาทุนของสินทรัพย์นะคะราก็มาดูเรื่องของการบันทึกรายการบัญชีนะคะ ในส่วนของวงจรบัญชีเนี่ย เราจะเริ่มจากตั้งแต่มีรายการค้าเกิดขึ้น แล้วก็ทำการวิเคราะห์รายการค้า เมื่อเราวิเคราะห์รายการค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะ ทำการบันทึกบัญชี ซึ่งการบันทึกบัญชีก็จะพูดถึง 2 ขั้น ก็คือบันทึกขั้นต้นกับบันทึกขั้นปลาย สำหรับการบันทึกขั้นต้นนะคะ ที่เราจะได้เรียนในเนื้อหาในบทนี้ก็จะมี การบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน จากนั้นก็เป็นการบันทึกขั้นปลายนะคะ แล้วก็เอาข้อมูลจากการที่เราบันทึกขั้นปลายเนี่ยมาจัดทำงบทดลอง เพื่อเตรียมตัวที่จะไปจัดทำงบการเงินค่ะ ตัวอย่างที่1นนะคะ ร้านดูดีๆ มียอดคงเหลือยกมาจากงวดบัญชีก่อน ก็คือจะมีเงินสด 2 0 0แสนบาท เงินฝากธนาคาร 50,000 บาท เจ้าหนี้ 80,000 บาท แล้วก็มีทุน 1 7 0 0 0 0 บาท แล้วก็มีรายการค้าของเดือนมกราคม ดังที่ปรากฏนะคะ คราวนี้เราก็ดูว่าขั้นตอนแรกเราจะมาบันทึก ในสมุดรายวันขั้นต้น ซึ่งสมุดรายวันขั้นต้นของร้านดูดีๆเนี่ย จะเปิดอยู่ทั้งหมด 4 เล่ม ก็คือสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับเงิน แล้วก็สมุดรายวันจ่ายเงิน สำหรับสมุดรายวันซื้อ จะบันทึกรายการค้า เฉพาะรายการซื้อเชื่อเท่านั้น สมุดรายวันขายก็บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวกับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ สมุดรายวันรับเงิน ก็จะบันทึกรับเงินสด มุดรายวันจ่ายเงินก็จะบันทึกในส่วนของรายการค้าที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินนะคะ คราวนี้มาดูเล่มแรกจากข้อมูลรายการค้าเมื่อสักครู่นี้นะคะ สมุดการที่เราจะบันทึกรายการค้า ลงสมุดรายวันขายเนี่ยจะมีอยู่ 2 รายการค้าก็คือรายการค้าที่เกิดขึ้นวันที่ 2มกราคม 2561 กับรายการค้าที่เกิดขึ้นวันที่ 14มกราคม2561 นะคะ ก็คีย์ข้อมูลลงไป คอลัมน์ A ก็จะเป็นช่องวันเดือนปี คอลัมน์ B ก็จะเป็นบัญชีที่เราเดบิต ก็คือใส่ชื่อลูกหนี้ของเรา นะคะ ก็จะมีนายบารมีกับนายนาริน แล้วก็คอลัมน์ C ก็ใส่เลขที่ใบกำกับสินค้าก็คือตามหลักฐานที่เราออกเอกสารให้กับลูกค้านะคะ เงื่อนไขเงื่อนไขตรงนี้เป็นเงื่อนไขที่เราตกลงกับลูกค้าของเรา นะคะ ก็คือตอนนี้กำหนดไว้ที่2ทับ10 n ทับ60 ตรงนี้ก็หมายความว่าเครดิตในการชำระหนี้ทั้งหมด 60 วัน ถ้าชำระภายใน 10 วันจะได้รับส่วนลด2%นะคะแล้วก็จำนวนเงินใส่ในคอลัมน์ F นะคะดังนั้นในบารมี นายมารมีก็มีเป็นลูกหนี้เราอยู่ทั้งหมด 15,000 นายดาริน 11,000 คราวนี้เรามารวมสมุดรายวันขายมีแค่ 2 รายการ คราวนี้เราก็มาซ้ำนะคะในส่วนของเซลล์ G3 ยอด 26,000 มาได้ยังไง เราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับในเซลล์ G3 นะคะแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ F2 บวกกับเซลล์ F3 แล้วก็เท่ากับ นะคะก็จะเป็นยอดรวมของสมุดรายวันขายพักไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูชีทที่ 2 เป็นสมุดรายวันอีกเล่มหนึ่งรายวันขั้นต้นอีกหนึ่งเล่มที่เราเปิดก็คือสมุดรายวันซื้อนะคะในส่วนของสมุดรายวันซื้อจับบันทึกบัญชี เฉพาะรายการที่เป็นรายการซื้อเชื่อนะคะดังที่ปรากฏอยู่ใน ตัวอย่างของรายการค้าก็จะมีอยู่ 3 รายการ ก็คือวันที่ 1 วันที่ 6 แล้วก็ วันที่ 7 ก็ใส่รายละเอียดบัญชีที่เราเครดิตไว้นะคะ ว่าเราไปซื้อสินไปซื้อสินค้าจากร้านอะไรนะคะ ก็ลงรายละเอียดชื่อร้านที่เราที่เขาเป็นเจ้าหนี้เรา ไว้นะคะ ดังนั้นในส่วนของเงื่อนไข อันนี้ก็คือถ้ามีเงื่อนไขตามที่ตกลงกับทางร้านเราก็ใส่เข้าไปนะคะ คราวนี้จำนวนเงิน ในส่วนของวันที่ 1 นะคะ ร้านไทยนิยมเป็นเจ้าหนี้เราอยู่15,000ในส่วนของวันที่ 6 ก็เป็นเจ้าหนี้เราอยู่1,400 วันที่ 7 ก็7,800 ดังนั้นสมุดรายวันซื้อสำหรับร้านดูดีๆสำหรับเดือนนี้นะคะ ก็จะมีแค่3รายการที่จะต้องลงในรายวันซื้อ ก็จะเป็นในช่องสรุปมาในช่องของเซลล์ G4 เราก็อยากจะทราบว่ายอดรวมเป็นเท่าไหร่เราก็ กดเครื่องหมายเท่ากับนะคะก่อนที่เราจะคำนวณสูตรทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะคะ ก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็ซ้ำวงเล็บเปิด f 2นะคะแล้วก็โคลอน f 4แล้วก็ปิดวงเล็บ ก็กด enter ก็จะออกมาเป็นในส่วนของยอดรวมที่ลงในสมุด รายวันซื้อนะคะ เล่มที่ 3 ก็จะเป็นสมุดรายวันรับเงิน ในส่วนของสมุดรายวันรับเงิน การที่กิจการมีเงินสดเข้ามาในมือของกิจการเนี่ยอาจจะเกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินสด แล้วก็การรับชำระหนี้จากลูกค้าลูกหนี้นะคะ ดังนั้นจาก ตัวอย่างที่ให้มาก็จะมี 3 รายการที่จะต้องลงในสมุดรายวันรับเงินก็คือ รายการวันที่ 5 เป็นการขายสินค้าเป็นเงินสด แล้วก็รายการวันที่ 18 ก็เป็นการขายสินค้าเป็นเงินสด ส่วนวันที่ 26 อันนั้นเป็นการรับชำระหนี้จากลูกหนี้นะคะ การบันทึกบัญชีในส่วนของวันที่ 5 ขายสินค้าเป็นเงินสด เราได้รับเงินสดมา เราจะเดบิตเงินสด ดังนั้นเราจะมีในส่วนของคอลัมน์ที่เราเดบิต บัญชีเงินสดไว้เราก็คีย์ตัวเลขเข้าไป 6,700 นะคะเครดิตบัญชีอะไร ก็เครดิตบัญชีขายก็ยอดเท่ากับ 6,700 ในส่วนของรายการวันที่ 18 ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ เพราะว่าเป็นการขายสินค้าเป็นเงินสด ดังนั้นเราจะเดบิตเงินสด 4,500 แล้วก็เครดิตบัญชีขายก็45,000นะคะส่วนวันที่ 26 ก็จะเป็นรายการรับชำระหนี้ เวลาเรารับชำระหนี้ เราจะได้รับเงินสดเพิ่มเข้ามา ดังนั้นเราจะเดบิตบัญชีเงินสดด้วยยอดเท่ากับ 11,000 แล้วก็เครดิตบัญชีลูกหนี้นะคะ ก็ระบุชื่อลูกหนี้ไปว่าเป็นลูกหนี้ชื่ออะไร อันนี้เป็นนายนาริน ก็พิมพ์เข้าไปนายนาริน แล้วก็ใส่ในช่องบัญชีลูกหนี้นะคะ ด้วยยอดเท่ากับ 11,000 คราวนี้เราก็มารวมยอดค่ะ เดบิตบัญชีเงินสดยอดรวม สำหรับเดือนนี้เป็นเท่าไหร่นะคะ ในเซลล์ C7 เราก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ sum sum นะคะ เปิดวงเล็บ c4 โคลอนแล้วก็ c6 ปิดวงเล็บ enter ก็ออกมาได้ยอดเท่ากับ 62,700 อันนี้คือยอดเดบิตบัญชีเงินสดนะคะ ส่วนเซลล์ G7 บัญชีลูกหนี้ ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็ซ้ำเปิดวงเล็บ G4 โคลอน G6 แล้วก็ปิดวงเล็บ Enter ออกมา ก็จะเป็นยอดเครดิตบัญชีลูกหนี้เท่ากับ 11,000นะคะส่วนตัวเซลล์ H7 นะคะก็ทำเช่นเดียวกันค่ะ เป็นการซ้ำยอดของบัญชีขาย ก็ที่เซลล์ H7 ก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็ซ้ำวงเล็บเปิด H4 ถึง H6 นะคะ ปิดวงเล็บแล้วก็ Enter ก็จะได้ยอดของบัญชีขายรวมยอดมาได้เท่ากับ 51,700 นะคะ ต่อมารายการสมุดรายวันขั้นต้นเล่มสุดท้ายของกิจการนี้ก็คือสมุดรายวันจ่ายเงินนะคะ ในส่วนของสมุดรายวันจ่ายเงิน รายการใด ๆ ก็ตามที่เราจ่ายเป็นเงินสด เราจะลงในเล่มนี้นะคะ อาจจะซื้อสินทรัพย์หรือเป็นการจ่ายชำระหนี้จ่ายเงินเดือนนะคะ ก็ลงในเล่มสมุดรายวันจ่ายเงิน จากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีรายการค้าอยู่ 5 รายการที่จะต้องลงในเล่มนี้นะคะ มีรายการค้าวันที่ 3 วันที่ 12 วันที่ 16 วันที่ 22 แล้วก็วันที่ 30นะคะมาดูวันที่ 3 ค่ะ เป็นการซื้อเครื่องตกแต่ง เวลาเราซื้อเครื่องตกแต่ง เครื่องตกแต่งเป็นสินทรัพย์นะคะ ถ้าสินทรัพย์เพิ่มเราจะบันทึกบัญชีทางด้านเดบิต ดังนั้นเราจะเดบิตบัญชีเครื่องตกแต่งด้วยยอดเท่ากับ 10,000 บาท แล้วก็เครดิตบัญชีเงินสดนะคะด้วยยอดเท่ากับ 10,000 บาท วันที่ 12 เป็นการจ่ายชำระหนี้ค่ะ เวลาเราจ่ายชำระหนี้นะคะ ค่าสินค้า เราก็เดบิตบัญชีเจ้าหนี้ เพราะเจ้าหนี้เป็นหนี้สินเวลาลดจะลดทางด้านเดบิต นะคะ ด้วยยอดเท่ากับ 15,000 จ่ายเป็นเงินสด เงินสดเราก็ลดลง ดังนั้นเราเครดิตบัญชีเงินสดด้วยยอดเท่ากับ 15,000 วันที่ 16 ก็เป็นการจ่ายชำระหนี้เช่นเดียวกันนะคะ ยอดเจ้าหนี้เท่ากับ 1,400 เป็นจ่ายชำระหนี้ค่าวัสดุสำนักงงาน ดังนั้นเราจะเดบิตบัญชีเจ้าหนี้ 1,400 แล้วก็เครดิตบัญชีเงินสด 1,400 22 เป็นการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้านะคะเดบิตบัญชีเจ้าหนี้ 7,800 แล้วก็เครดิตบัญชีเงินสด 7,800 30 เป็นการจ่ายเงินเดือน เงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายนะคะ ค่าใช้จ่ายเวลาเพิ่มเพิ่มทางด้านเดบิต ตดังนั้นรายการนี้เราจะเดบิตบัญชีเงินเดือนด้วยยอดเท่ากับ 18,000 แล้วก็เครดิตบัญชีเงินสดด้วยยอดเท่ากับ 18,000หมดแล้วค่ะสำหรับรายการค้าที่จะลงสมุดรายวันจ่ายเงิน ดังนั้นเรามารวมยอด เริ่มจากบัญชีเงินสดนะคะ ในส่วนของบัญชีเงินสดยอดรวมจะอยู่ที่เซลล์ C9 นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือเวลาเราคำนวณเราก็ก็ต้องกดเครื่องหมายเท่ากับก่อน หลังจากนั้นเราก็ซ้ำค่ะ แล้วก็เปิดวงเล็บ ก็เอาตั้งแต่ C4 รายละเอียด C4 นะคะโคลอนมาจนถึง C8 นะคะแล้วก็ปิดวงเล็บ แล้วก็กด Enter ก็จะได้เป็นยอดรวมของบัญชีเงินสดเท่ากับ 52,200 ต่อมาเป็นบัญชียอดรวมของเจ้าหนี้จะอยู่ที่เซลล์ H9 นะคะ อันนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะ พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับในเซลล์ H9 แล้วก็กดซัมนะคะ แล้วก็เปิดวงเล็บ H4 ถึงโคลอน แล้วก็ H7 แล้วก็ปิดวงเล็บ Enter ค่ะ ก็ออกมาเป็นยอดของเจ้านี้ทั้งหมดที่อยู่ในเล่มสมุดรายวันจ่ายเงิน ด้วยยอดเท่ากับ 24,200 นะคะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเซลล์ G9 เป็นยอดรวมของบัญชีอื่น ๆ ที่เราไม่ได้กำหนดไว้นอกเหนือจากบัญชีเจ้าหนี้แล้วก็บัญชีซื้อนะคะ บัญชีอื่นๆ ยอดรวมก็ในเซลล์ G8 อ่ะ G9 ก็จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับซัมเปิดวงเล็บ J4 แล้วก็โคลอน J8 นะคะ เอาตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้าย แล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็กด Enter ก็จะได้เป็นยอดรวมเท่ากับ 28,000 นะคะ